ครับหลังจากที่เราได้สร้างหน้าเว็บไซต์ตามโครงสร้างที่เราได้ออกแบบไว้แล้วนะครับ หัวข้อต่อมานะครับ อันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับ ในการจะทำเว็บไซต์ก็คือในหัวข้อของการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเนื้อหาที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายนะครับ โดยในหน่วยนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ 7 หัวข้อหลักๆ ด้วยกันนะครับ ในหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นการแทรก ในส่วนของข้อความนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ ที่เราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ในหน้าเว็บไซต์ของเรา หัวข้อต่อไปนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกตัวรูปภาพนะครับ ซึ่งเราสามารถจะนำรูปภาพเนี่ยของเราเนี่ยมาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายได้นะครับ จากหลายๆ แหล่งนะครับ ทั้งนี้ในส่วนของรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการนะครับ ในหัวข้อที่3นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการ ฝังโค้ดในส่วนของ HTML นะครับ ซึ่งตัวโค้ด HTML เนี่ย เราสามารถที่จะไปนำโค้ดจากแหล่งเว็บไซต์ต่าง ๆ นะครับ มาฝังไว้หน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ โดยที่เราสามารถที่จะเลือกว่าจะแสดงทั้งหน้าเว็บของเขาเลย หรือว่าจะเลือกให้ทำการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของเขา นะครับ หรือถ้าเรามีพื้นฐานในส่วนของตัว HTML อยู่บ้างนะครับ เราก็สามารถที่จะใส่โค้ดลูกเล่นนะครับ ในหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยโค้ด HTML ได้เลยนะครับ หัวข้อต่อไปนะครับ ก็จะมาเรียนรู้กันในการใส่เนื้อหาในส่วนของการอัปโหลดนะครับ ในการอัปโหลดนี่ก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์รูปภาพนะครับ ใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ แล้วก็ในหัวข้อต่อไปก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกสารบัญแทรกปุ่ม แล้วก็แทรกตัวแบ่งส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มการตกแต่งเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับ เราสามารถที่จะทำสารบัญในหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ได้นะครับ หรือจะทำปุ่มเพื่อเชื่อมโยงนะครับ ไปยัง เนื้อหาที่เราต้องการได้นะครับ หัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับแต่งส่วนแสดงผลนะครับ อันนี้ก็เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข้อดีของตัว Google Sites เลยนะครับ ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจะทำหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับ โดยเทคนิคในการทำเว็บไซต์นะครับ ก็คือใช้วิธีการ Dark and Drop ก็คือลากและวางนะครับ เราสามารถที่จะลากตำแหน่งของตัววัตถุต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความนะครับ